ไม่รู้วันนี้จะแตกให้หรือเปล่ามาลองดูกันแล้วกัน ขอแจมแจมเด้ขอแจมแจมเด้เอาหน่อย เออ โหกูนึกว่าจะหมดใบตั้งแต่เริ่มคลิปกันซะแล้วนึกว่าจะแบบไม่สวยนะเริ่มแล้วเร็จที่เฮ้ยเอาหน่อยซองทองซองแดงมาหน่อยเว้ยซองเหลืองอะชิปหายละโอ้โหกูถามจริง คูณยี่สิบสองหมับควาย้เช็ดเคโอ้โหสองร้อยี่สิบบาท อะไรกันครับเนี่ยมันจบไวเกิน โอ้โห ไม่เอา เอาใหม่ เอาใหม่ เอาใหม่ ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วจบไวโพดพี่ชายเกินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ถือว่าเป็นการล้างกราฟกันไปแล้วกันเนาะหลอมนี้ของจริงหลอมนี้ของจริงมาดีๆเด้อเพื่อน ดีๆเด้อ อย่าแกงกันเด้อ สวย ไม่คือพวกซองก็เข้าให้กูหน่อยก็ได้นะ ถึงจะยื้อชีวิตได้แต่ไม่มีซองเลยก็เท่านั้นว่ะ เออมาแล้วไว้ซอง แรกไว้ซอง แดงซองแรกของวันเว้จัดไปดิจ้าอยู่มาสองทองขอสองทองได้ไหมซองแดงสามอันก็ได้อะเออซองแดงอันที่สองมาเลยขออีกหนึ่งอันเท่านั้น ขอซองแดงอีกหนึ่งอันเพื่อจะได้ซองทองนะมั้งนะ จัดไป ขอซองท้ออีกหนึ่งอันจัดมา อย่าเพิ่งหมดเด้ออย่าเพิ่งหมดเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออสวยยื้อชีวิตสวยจัดเลยซองทองเข้าอย่างนี้ก็แหลมแจ่มแมวไปดีครับมาขอยาวๆเลยจังหวะนี้ก็ยาวๆไปเลยนะซองทองเข้าอย่างนี้รออะไรอะครับจัดมาไหลๆโฟล์ไปก่อนเพื่อนไหลๆโฟล์ไปก่อนนะ สวยโหแล้วซองแดงเข้ามาอีกอันนึงซะด้วยไงแล้วซองแดงมันเข้ามาอีกอันนึงซะด้วยรออะไรล่ะครับหลายๆไปต่อ เก็บตัวคูณยาวๆกันไปเลยนะมานะ มากันต่อมากันต่ออย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหย่อนครับผมไม่ใช่อย่างนี้สิไม่ใช่อย่างนี้สิเอาอีกเอาอีกเอออย่าเพิ่งหมดนะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหหมดไวไปว่ะ ไวไปหน่อยนึงนะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่คูณเป็นร้อยอยู่ว่าถึงว่าเออร้อยห้าได้อยู่ผมหมับควายไป คูณหนึ่งร้อยห้าน่าจะประมาณพันกว่าบาทนะพันห้าสิบบาทเออถือว่าโอเคนะครับผมนะไปลุยกันต่อเลยละกันโอ้โหได้แต่เป็นสิบอะถ้าใครจะไปเบ็ดยี่ซะหน่อยแต่ตังมีอยู่พันสองเบ็ดยี่มันซื้อพันห้านะเพื่อนไปลุยกันต่อแล้วผม ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามมาเล่นนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับผมเพื่อจัดไป ว่าวันนี้ ผมน่าจะบวกอยู่แหละ ขอจุนทีเนี่ยมันต้องบวกแล้วหรือเปล่าเอ้ย กูเพิ่งจะบอกาจะบวกมันอย่าเพิ่งหมด ฮัลโหล เออ โอ้โห แล้วซองของ โอ้โห ลิงกูพันหมดเลย เข้าซองทองกับซองแดงอย่างนี้ก็แจมแหลมแมวเลยครับมาดิแจมแจมไปแจมแจมไปหลายๆเพื่อน โอ้โห ลิ้นพันเลยเมื่อกี้เช็ดขี้นานๆทีจะเข้าสวยๆอย่างนี้นะ ขอไหลๆเพื่อนขอไหลๆโฟล์เลย เออเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วเอาดีๆหน่อย สองทองสองแดงมาหน่อยก็ได้มาหรืออะไรก็ได้ยื้อชีวิตกันก่อนยื้อชีวิตกันก่อนสวยสองแดงเข้าอย่างนี้ก็สวยจะแมวไปดิครับไปไหลๆสองแดงอันนึงได้ไหมขอสองแดงอีกสักอันนึงได้ไหมเพื่อจะได้สองทองสองซองเลยนะถ้าซองเหลืองสองซองนี่รู้เรื่องเลยนะผมบอกเลย จัดมาเออแล้วมันเข้าจริงด้วยไงเช็ดเคซองทองสองซองนี้ก็แหลมแจ่มแมวดิครับไหลๆแน่นอนนะโคตรโฟล์แน่นอนจังหวะนี้จัดไปโอ้โหแล้วดูซองแดงมันเข้าอีกดิแล้วดูซองแดงมันเข้าแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะ กูขอซองแดงอีกสักสองอันได้ไหมซองทองสามอันไปเลย ตั้งแต่ผม เล่นเกมนี้มาผมไม่เคยได้ซองทองสามซอง เลยนะมันนะสองซองนี่คือแบบที่สุดละ ถ้าได้ซองทองสามซองเนี่ยโอ้โหน่าจะ แบบว่าสุดจัด สุดจัดปลัดบอกนะ ยาวไปเพื่อนยาวไปขอโฟล์โฟล์ขอโฟล์โฟล์ไหลลสวยต้องงานต้องงานยาวไปครับผม ขอสักคูณ300คูณ400อะไรอย่างงี้ได้ไหม หมดกองเด้อยาวกันไปเออสองแดงมาอีกอันนึงแล้วจังหวะนี้เช็คเฮ้ยขอสองแดงอันนึงเนี่ยสองแดงอันนึงจะได้สองทองสามซองเลยนะเว้ยแม่งสุดจัดเลยนะถ้าอีกอันนึงอ่ะจริง ขอได้ไหมขอได้ไหมจัดมาให้หน่อยจัดมาให้หน่อยเพื่อนจัดมาให้หน่อยครับผม ขอร้อง ซองทองอีกอันนึงเท่านั้นเพื่อจะได้ซองทองเอ้ยซองแดงอันนึงเท่านั้นเพื่อจะได้ซองทองสามอันนะ เออจัดมาอย่าเพิ่งหมดกองเพื่อนอย่าเพิ่งหมดกองสปินสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ไหลแล้วนะอย่าเพิ่งหมดเอาหน่อยเอาหน่อย โอ้โหแม่งเอ้ยหมดกอกซะก่อนแต่ไม่เป็นไรตัวคูณน่าจะเยอะแบบว่าจังหนับอยู่นะครับผมนะคูณเท่าไหร่วะเนี่ยสองร้อยถึงว่ะสองร้อยเออสองร้อยยี่สิบเอ็ดหมับไฟไปสองพันกว่าบาทได้มั้งน่าจะประมาณสองพันกว่าบาทนะครับเมื่อนะ ได้มา 2,210 บาทเออถือว่าแรมแจมแมวอยู่ ได้ อยู่ เลย ครับผม นะ ตอนนี้ ไป 2 0 0 0แล้ว ไหน ผม ลอง แบบ ขอ ลอง เบ็ดยี่ แบบว่า ผม อยาก ลอง เล่นนอกฟรี ดู บ้างในเกม นี้นอกฟรี มันแตกหรือเปล่าวะไม่เคย หมุนนอกฟรี เลยนะ แบบ หมุน แบบ เล่น ๆ อะไรงี้ ก็ เคย บ้าง นิดหน่อย แต่ว่าไม่เคย หมุน แบบ จริงจัง อะไร ขนาดนั้นอันนี้ ลอง ดู แล้วกันนะ ครับ ผม ส่ง ท้าย กัน ให้ นะ 10 สปิน แต่นอกฟรีเกมนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกเอ้ยแต่มีตัวคูณอยู่นะทำเล่นไปมันมีตัวคูณอยู่นะข้างบนนะ เอมาไหมเอ โอ้โหถ้าเอช่องแรกมานี่น่าจะได้อยู่ืตัวแพงอยู่ว่าี่ตัวนี้ วายการันตีการแตกเข้าซะด้วยเช็ดเคร้อยกว่าบาทอยู่นะทำเป็นเล่นไป เอ้ยไหลอยู่นะนี่ มันไหลอยู่นะนี่ โอ้โหทำเป็นเล่นไป นอกฟรีก็เอาเรื่องนะผม ในฟรีว่าโหดแล้ว สวยสวยสวยวายช่องสองจีไปไหนต่อสปินสุดท้ายละสปินสุดท้ายของสิบสปินนี้แล้วนะ มาปลาเอ้ย ยังได้อยู่อ่ะสปินสุดท้ายก็ยังจะแตกอยู่นะ โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วผมน้องฟีก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ไม่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะผมก็เออก็ถือว่าเล่นได้นะ แต่ผมแนะนำว่าเกมนี้ถ้าจะเล่นก็ซื้อฟีเจอร์ดีกว่านะครับผมนะโอเควันนี้ผมก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับผม และถ้าใครสนใจจะตามมาเล่นน้ำนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ สมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็ที่สำคัญคือรับวอลเล็ตด้วยนะครับเพื่อนะมีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนรีบตามกันมาเนี่ยฟอร์จูนพีเนี่ยผมบอกเลยว่ากำลัง ดิบกำลังดีซองทองเข้าโคตรแหลมซองแดงก็เข้า โคตรดีนะครับนะ ตามมาตามมาเมื่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน อยากให้ผมลองเล่นเกมไหนก็เมนไว้ในใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับ บ๊ายบาย สวัสดีครับเพื่อน